ค่ะนอกจากที่เราสามารถทำการปักหมุดตำแหน่งสถานที่นะคะ และวิเคราะห์เส้นทางการเดินทางได้ เรายังสามารถที่จะบันทึกข้อความเป็นคำอธิบายเพื่อบันทึกความจำหรือเป็นข้อมูลสำคัญรวมถึงแทรกภาพของสถานที่นั้นได้นะคะ ตัวอย่างอันนี้นะคะจะเป็นประตูพลล้าน นะคะ ให้ทำการคลิกขึ้นแถบสีฟ้าและคลิกขวาของเมาส์ ไปที่คำว่าเพิ่มนะคะ ก่อนอื่นคือเราไปเพิ่มคำอธิบายนะคะ ให้ให้เลื่อนลงไปที่คุณสมบัตินะคะเราพิมพ์ตรงกล่องว่างๆนะคะ ที่เป็นคำสั่งคำว่าคำอธิบายนะคะสามารถพิมพ์คำคำอธิบายเป็น ภาษาไทยหรือเป็นภาษาอังกฤษได้ ตัวอย่างในที่นี้จะพิมพ์ว่าประตูพลล้าน นะคะ มีที่ตั้งอยู่ เทศบาล นคร นคร ราชสีมา เป็นประตูเมือง ฝั่งตะวัน ออก นะคะ แล้ว เมื่อเราพิมพ์ข้อความอธิบายของเราเสร็จเรียบร้อย ก็ทำการคลิกตกลงค่ะ ฝั่งซ้ายมือที่ตรงกับข้อมูลตำแหน่งของเรานะคะก็จะขึ้น ตัวที่เราพิมพ์เป็นคำอธิบายเหมือนให้ทราบถึงรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ ต่อไปเป็นการเพิ่มภาพให้คลิกขวานะคะที่ข้อมูล ไปที่คำสั่งว่าเพิ่มนะคะ แล้วก็เลื่อนลงมาที่รูปภาพ การแทรกรูปภาพนะคะ ให้ทำการดาวน์โหลดภาพจากเว็บไซต์ ที่ภาพไม่ติดลิขสิทธิ์นะคะ ในที่นี้ได้โหลดมาจากเว็บไซต์วิกิพีเดียนะคะ สามารถตั้งชื่อภาพได้ก็ตั้งชื่อเป็นประตูพลล้านนะคะ ในส่วนของภาพนอกเหนือจากดาวน์โหลดมาจากเว็บไซต์ที่อนุญาตให้เผยแพร่ภาพได้ เราสามารถที่จะแทรกภาพจากการถ่ายภาพของเราเองได้นะคะ เลือกคำสั่งเพิ่มรูปภาพจากคอมพิวเตอร์ที่ได้เราโหลดไว้นะคะให้ไป ยังตำแหน่งที่เราเก็บภาพไว้นะคะ แล้วก็คลิกเลือกภาพนะคะ คลิกตกลงค่ะ เมื่อเราแทรกภาพเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็จะขึ้นฝั่งซ้ายมือนะคะ ก็จะขึ้นเป็นสัญลักษณ์กล้องนะคะ ให้เราคลิกไปที่ชื่อนะคะ ก็จะขึ้นภาพของประตูพลล้านที่เราได้เราโหลดมา ถ้าทำการปิดก็คลิกปิดที่เครื่องหมายกากบาทได้เลยค่ะ จากข้อมูลตำแหน่งสถานที่ที่เรากำหนดไว้นะคะ สามารถที่จะปริ้นนะคะ เพื่อที่จะไปประกอบกับเอกสารของเราได้ ก่อนอื่นนะคะเมื่อเราลงข้อมูลในแต่ละส่วน ในแต่ละครั้งนะคะ แนะนำให้ทำการบันทึกเซฟไว้ด้วยให้เลือกที่บันทึกนะคะ แล้วก็ไปที่บันทึกสถานที่ของฉัน การปริ้นข้อมูลนะคะให้ไปที่ไปที่ไฟล์นะคะแล้วก็เลือกคำว่าพิมพ์ ก็จะขึ้นนะคะขึ้นแผนที่นะคะ ยังไม่มีชื่อเราสามารถที่จะคลิกตั้งชื่อได้ในที่นี้ จาก พิมพ์ว่าเป็นแผนที่ ประตูเมือง นครราชสีมา แล้วก็ ปิดไปนะคะ แล้วก็มีคำอธิบายสัญลักษณ์ตำแหน่ง ตัวนี้ ไม่ต้องพิมพ์ข้อมูลลงไปก็ได้นะคะ มื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูที่แถบคำสั่งนะคะคำสั่งแรกตัวเลือกแผนที่ลองคลิกเลือกไปนะคะ ตัวนี้ ว่าต้องการให้มีสิ่งใดโชว์บ้างในแผนที่เราสามารถคลิกออกได้นะคะ ปรับขนาดสัดส่วนได้ ตัวนี้ปรับเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ ภาพที่เห็นนี้ก็คือ จะเป็นภาพพื้นหลังนะคะว่าเราจะเลือก เป็นสีแบบไหนนะคะ ตั้งค่าหน้ากระดาษนะคะเลือกได้เป็นขนาด A4 นะคะกำหนดได้นะคะว่าจะเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนกำหนดขนาดของกระดาษ ซ้ายขวาบนและล่างได้นะคะ เมื่อเรากำหนดคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว ก็ทำการคลิกพิมพ์นะคะ ถ้าเกิดเราจะพิมพ์แผนที่ตัวนี้ของเรานะคะ เราก็ต้องเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วนะคะ ก็สามารถที่จะคลิกที่พิมพ์ได้นะคะ หรือว่าเรายังไม่ทำการพิมพ์แผนที่นะคะ ในโปรแกรม Google Earth Pro นะคะ จะให้เราบันทึกไฟล์นามสกุล PDF ได้ ให้คลิกเข้าไป นะคะ แล้วก็เลือก ตั้งชื่อนะคะ ตั้งชื่อว่าเป็นแผนที่ประตูเมืองนครราชสีมา แล้วก็คลิกคำว่า save นะคะ สามารถที่จะเก็บ ข้อมูลไว้ได้ เราสามารถไปเปิดดูข้อมูลที่เราเซฟไว้ได้นะคะ จะเป็นไฟล์ที่เราเซฟไว้นะคะ สามารถนำไฟล์นี้ไปปริ้นนะคะ เป็นเอกสารได้ นะคะ โดยไม่ต้องปริ้นจากโปรแกรมโดยตรงก็ได้นะคะ การอ้างอิงที่มาของภาพแผนที่จาก Google Earth Pro นะคะ ให้ผู้นำไปใช้นะคะ อ้างอิงที่มาจากเว็บไซต์ Google Earth ได้เลยนะคะ ลงเป็นปีพศ2562นะคะ ถ้าเกิดลงเป็นคศ ก็จะเป็น 2019 หรือเราเข้าไปใช้เมื่อช่วงระยะเวลาใดนะคะ เราทำการเซฟภาพ ปีของภาพก็จะขึ้นโดยอัตโนมัติก็สามารถที่จะอ้างอิงปีตามภาพได้เลยนะคะ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศด้วยโปรแกรม Google Earth Pro เพื่อการจัดการ ฐานข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่น ก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณมากค่ะ